คำหนึ่งคำ ที่ลุงเคยสอนผมตอนเด็ก ๆว่าถ้าเราเกิดมาเราควรทำอะไรให้สำเร็จมีปัญหาควรแก้เรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก และต้องแก้ให้ถูกจุด ไม่ใช่พูดเรื่อง เท็จ พอโตขึ้นมาก็ใช้ชีวิตสู่ความเป็นจริงและต้องมีมารยาทเพราะเราคนไม่ใช่ลิงทุกคนฝันได้ แต่ ความฝันไม่ใช่นักบินที่เอาแต่นั่งคิดแล้วนั่งแดกโอวันติน ต่อไปถ้าใจเรายังสู้ต่อ ถ้าเหนื่อออกมามันยังออกมาไม่พอฝึกวิชาการเรียนแล้วใช้ความรู้ให้เต็มสมอง ถึงไม่ได้ที่หนึ่งแต่ อย่างน้อยก็ได้ที่สองทำตัวให้มีค่าดีกว่าเล่นเวลาไม่มีแค่จับจอง แม้จะไม่ได้หล่อแต่ทำความดีให้คนมอง ให้คนมองรับใช้ลุงภาค 17 17 17